สวัสดีค่ะ มาถึงตอนนี้ทุกท่านคงรับทราบประโยชน์ ข้อจำกัด และขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมกันแล้วนะคะ อยากลองใช้งานโปรแกรมกันหรือยังคะ เรามาเริ่มใช้งานโปรแกรม Kahoot กันเลยค่ะ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot เราสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot ผ่านทางแอปพลิเคชัน Kahoot ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือทางเว็บไซต์ kahoot.com เรามาเริ่มเรียนรู้การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กันก่อนนะคะ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานง่ายๆ ดังนี้ เริ่มจากท่านเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ kahoot.com ไม่ต้องใส่เเววร์ไว็บนะคะ สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ยังไม่มีรหัสผู้ใช้หรือ user และรหัสผ่าน หรือ password เมื่อท่านเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ แล้วให้คลิก Sign Up ตรงเมนูด้านขวามือตำแหน่งบนสุด สำหรับผู้ที่เคยสมัครเข้าใช้งาน และมียูเซอร์และพาสเวิร์ดแล้ว ให้คลิก Login สำหรับการสมัครเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก เมื่อคลิก Sign Up โปรแกรมจะแสดงให้เลือกว่า ท่านสมัครในฐานะใด ซึ่งมีให้เลือกดังนี้ สถานะครูหรือ as a teacher สถานะผู้เรียนหรือ as a student สถานะการใช้งานทางสังคมหรือ socially และสถานะเพื่อการทำงานหรือ at work เมื่อท่านคลิกสถานะเป็นครูหรือ as a teacher จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวิธีการลงทะเบียน ซึ่งมีวิธีให้เลือก 3 วิธี มีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้ วิธีที่ 1 การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกับ Gmail ที่มีอยู่ โดยคลิกเลือก Sign up with Gmail, with Gmail วิธีที่ 2 การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Microsoft ที่มีอยู่ ให้คลิกเลือก Sign up with Microsoft วิธีที่ 3 โดยขอรับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านใหม่ ให้คลิก Sign up with Email หากท่านเลือกสมัครเข้าใช้งานด้วยวิธีที่ 1 และ 2 นั่นคือการสมัครโดยใช้บัญชีของ Gmail และ Microsoft เมื่อท่านเลือกวิธีการสมัครแล้ว ระบบจะเชื่อมต่อไปให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบที่ท่านเลือก เมื่อเราใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้ลำดับแรก จะต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา ประเภทของสถาบันการศึกษา เช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นต้น จากนั้น ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้หรือ username พื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความยาว 6-20 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หรือ underscore จากนั้นให้ทำเครื่องหมาย ตรงการยอมรับเงื่อนไข ตรงกล่องแรกคือ I have read ส่วนกล่องอื่นจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ จากนั้นให้คลิกจอยคาวูด